รีวิวต่อไปนี้เป็นแกดเจิตที่เหมาะสำหรับยุค New Normal นะครับ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อโรคให้กับแกดเจิตสุดรักของเรา ทั้ง 3 รุ่นนี้ครับมาจากแบรนด์ MoMac เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูว่าแต่ละรุ่นนั้นเป็นอย่างไร แล้วก็ความแตกต่างและวิธีการใช้งานนั้นเป็นอย่างไร พร้อมแล้วไปชมได้เลยนะครับ มมีแกจิตอยู่ 3 ตัวที่จะมาแนะนำให้ได้ชมกันนะครับจาก m o m a c ต้องบอกเลยว่าในแต่ละรุ่นนั้น หน้าที่หลักๆก็คือ มีความสามารถในการที่จะปล่อยแสง UVC ออกมา เพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคแล้วก็เชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับสำหรับรายละเอียดของเรื่องฆ่าเชื้อได้จริงๆ หรือเปล่าอุปกรณ์เหล่านี้นะครับผ่านการทดสอบในห้องแลบแล้วนะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดของเรื่อง ผลการทดสอบนะครับหรือว่าผลการรับรองในเรื่องนี้นะครับ เดี๋ยวผมแนบลิงก์เอาไว้ให้ชมด้านล่างนะครับ ดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะครับ ตัวแรกนี้ชื่อว่า UVC pen หน้าตาของ UVC pen จะเป็นในลักษณะนี้ครับ จะมีอยู่ให้เลือกด้วยกันทั้งหมด 2 สี ก็คือสีขาวแล้วก็สีดำ ที่บริเวณด้านหน้านะครับจะมีปุ่มเปิดปิด ถ้าพลิกมาด้านหลังนะครับเราจะเห็นหลอด LED ทั้งหมด 3 หลอด ซึ่งหลอดเหล่านี้ครับจะเป็นการเปล่งแสง UVC ออกมานะครับ จะใช้สำหรับการฆ่าเชื้อโรค และก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ด้านล่างสุดครับจะเป็นพอร์ต USB-C ที่จะใช้สำหรับการชาร์จ วิธีการใช้งานของอุปกรณ์ UBC Pen ตัวนี้ง่ายมากนะครับ การใช้งานก็คือ ถ้าเปิดเครื่องเนี่ยให้เราแตะ 2 ครั้งนะครับ1 2 เราจะได้ยินเสียงดังตืดๆแล้วก็หลังจากนั้นครับแสง UVC นั้นจะเปิดออกมานะครับการใช้งานให้เราถือห่างจากอุปกรณ์ที่เราต้องการที่จะฆ่าเชื้อนะครับสูงระดับประมาณ 3-5เซนติเมตร ยกตัวอย่างคีย์บอร์ด หรือว่าหน้าจอของ iPad หน้าจอของ iPhone นะครับหรือว่าจะเป็นช้อนซ่อมช้อนทานข้าว มือจับประตูอะไรก็แล้วแต่ในบริเวณที่แบบว่าเราใช้งานร่วมกับคนอื่นๆ หรือว่าใช้ในพื้นที่สาธารณะนะครับ ถ้าเราไม่ได้มีกระดาษทิชชู่เปียก หรือว่ากระดาษแอลกอฮอล์ที่ต้องการที่จะเช็ดบริเวณเหล่านั้น เราสามารถใช้อุปกรณ์เนี้ยในการที่จะฆ่าเชื้อได้สำหรับวิธีการปิดนะครับ ให้เราแตะค้างไว้รอสักพักหนึ่งเครื่องก็จะดับเองนะครับ นอกจากนี้ใน UVC Pen จะมีโหมดของความปลอดภัย ถ้าเราเปิดใช้งานแล้วเราพลิกด้านที่เป็นหลอด LED ขึ้นมา หลังจากนั้นครับอุปกรณ์ดังกล่าวก็จะทำการปิดแสง UV นั้นลงนะครับ ถ้าเราจะกลับไปใช้อีกทีนึง เราก็แค่พลิกกลับไป เพื่อที่จะให้อุปกรณ์นั้นสามารถทำงานได้ต่อ อันนี้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยนะครับ นอกจากนี้ครับอุปกรณ์ในกล่องสิ่งที่เขาจะให้มาด้วยนอกจาก UVC pen 1 อันแล้วนะครับก็จะมีซองสำหรับเก็บอุปกรณ์นี้ด้วยนะครับมีสาย USB A ไป USB C เพื่อที่จะใช้สำหรับการชาร์จอุปกรณ์นี้นะครับจุดเด่นของอุปกรณ์ UVC pen ตัวนี้จะอยู่ในเรื่องของการพกพาที่ง่าย แล้วก็เราสามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใหญ่ ๆ หรือว่าเล็กๆนะครับเราสามารถใช้ได้หมดเลย ต่อมาครับมาชม ไอเทมที่2นะครับจะออกแบบมาในรูปแบบกล่องที่เราสามารถที่จะใส่อุปกรณ์ต่างๆ เข้าไปข้างในได้นะครับซึ่งจะมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน2รุ่นนะครับรุ่นแรกจะเป็น UV Box Sanitizer นะครับหน้าตาตัวกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับตัวใหญ่สุดนะครับส่วนกล่องที่2นะครับจะเป็น Power UV Box นะครับเรามาดูในรุ่นแรกนะครับ UV Box กล่องมันจะมีขนาดใหญ่กว่า แล้วจะมีปุ่มควบคุมอยู่ด้านหน้านะครับ ปุ่มซ้ายก็คือปุ่มอโรมาแล้วก็ปุ่มขวาก็คือปุ่มเปิดปิดใช้งาน ปล่อยแสง UV ออกมานะครับ ตัวนี้จะมาพร้อมพอร์ตไมโคร USB ส่วนในอีกรุ่นหนึ่งนะครับ Power UV Box จะมาพร้อมพอร์ต USB-C ด้านหลังนะครับ ส่วนปุ่มสั่งงานจะมีอยู่แค่ 1 ปุ่มนะครับที่อยู่บริเวณด้านบน แล้วก็ฟีเจอร์เด็ดสำคัญของรุ่น Power UV Box ก็คือกล่องในรุ่นนี้ครับสามารถที่จะชาร์จไร้สายให้อุปกรณ์ ที่รองรับ QI Standard ได้ด้วยนะครับ ความเร็วในการชาร์จนะครับ ถ้าสำหรับฝั่ง iPhone จะอยู่ประมาณ 7.5 วัตต์ ส่วนฝั่ง Android นะครับ จะอยู่ที่ 10 วัตต์นะครับ ทั้ง 2 รุ่นนะครับ จะมีช่องให้ใส่น้ำมันหอมระเหยเข้าไปด้วย เราสามารถที่จะหยดน้ำมันหอมระเหยครับ เข้าไปในนั้น แล้วก็เวลาที่เครื่องทำงานครับ น้ำมันหอมระเหยตัวนั้นก็จะออกมา มันจะทำให้อุปกรณ์ที่เราทำความสะอาดนั้นมีกลิ่นที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ กล่องแรกครับที่ไม่มีแท่นชาร์จ กล่องนี้อ่ะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าภายในครับจะสามารถจุของได้มากกว่านะครับยกตัวอย่างเช่น ผมสามารถที่จะใส่ AirPods เข้าไปข้างในได้นะครับแล้วก็สามารถปิดได้นะครับแต่ว่าในรุ่น Power เนี่ยสมมติว่าถ้าเราใส่กล่องของ AirPods เข้าไปนะครับ กล่องตัวนั้นจะไม่สามารถที่จะปิดได้นะครับในรุ่นของ Power UV Box นั้น จะสามารถทำได้เพียงการใส่หูฟัง AirPods เข้าไปนะครับส่วนในเรื่องการคอนโทรลหรือว่าการควบคุมนะครับ สำหรับในรุ่น UV Box นะครับ ถ้าเราจะใช้งานแล้วก็ใส่อุปกรณ์ที่ต้องการที่จะฆ่าเชื้อเข้าไปนะครับจากนั้นปิดฝากล่องลงไป แล้วก็กดที่ปุ่มเริ่มฆ่าเชื้อนะครับ ปุ่มด้านขวาเราจะได้ยินเสียงดังตีดหนึ่งครั้ง แล้วก็ไฟสีน้ำเงินจะปรากฏขึ้นนะครับ ส่วนถ้าเราใส่น้ำมันหอมระเหยเข้าไปด้วย และเราต้องการที่จะให้น้ำมันหอมระเหยตัวนั้นทำงานด้วยนะครับ ให้กดที่ปุ่มอโรมานะครับไฟอโรมาก็จะกลายเป็นสีเขียวในลักษณะนี้นะครับ ระบบจะเริ่มทำงานนะครับ จะใช้ระยะเวลาในการทำงานทั้งหมด 10 นาที ถามว่าเราจะเอาออกมาก่อนได้ไหมทำได้เหมือนกันครับ ถ้าสมมุติว่าเราเปิดหน้ากล่องขึ้นมาครับ ตอนนี้ไฟกำลังติดใช่ไหมครับ ถ้าเราเปิดขึ้นมา ไฟ UV ตรงนั้นครับ จะดับลงไปโดยอัตโนมัติ แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราปิดฝากลับขึ้นไปอีกทีนึงครับ ตัวระบบจะกลับมาทำงานอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็คือระบบจะทำงานไปอย่างอัตโนมัติ จนกว่าจะครบเวลาที่กำหนดนะครับมาในฝั่งของรุ่น Power UV Box หลักการเดียวกันครับเราสามารถใส่อุปกรณ์เข้าไปในตัวเครื่องแล้วก็ปิดฝา ถ้าจะเริ่มทำงาน มันจะมีให้เลือกอยู่ 2 รูปแบบนะครับก็คือการฆ่าเชื้อแบบรวดเร็ว แล้วก็ฆ่าเชื้อแบบละเอียดนะครับรวดเร็วนั้นจะใช้ระยะเวลาการทำงานอยู่ที่ 18 นาที ส่วนอีกโหมดหนึ่งนะครับจะใช้ระยะเวลาทำงานอยู่ที่ 30 นาทีนะครับ ถ้าเรากด 1 ครั้งครับเราจะได้ยินเสียงดังตืดนะครับแล้วก็ไฟตัวนั้นจะเป็นสีเขียวจะหมายถึง 18 นาที ส่วนถ้าเรากดอีก 1 ครั้ง จะได้ยินเสียงตื้อ2ครั้งนะครับ แล้วก็ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งโหมดของสีน้ำเงินนี้จะทำงาน 30 นาทีนะครับ ต่อมาถ้าเราต้องการที่จะชาร์จอุปกรณ์ทำยังไงวิธีการง่ายๆก็คือเราวางอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐาน QI ครับ วางไปบนแท่นชาร์จได้เลยนะครับพอวางไปบนแท่นชาร์จเสร็จตัวไฟแสดงสถานะจะเป็นสีแดงนะครับนั่นหมายถึงว่าเรากำลังชาร์จอุปกรณ์เหล่านั้นอยู่นะครับผ่านระบบไร้สาย เท่าที่ผมลองทดสอบกับ iPhone 11 นะครับซึ่ง iPhone 11 นั้นรองรับการชาร์จเร็วนะครับกำลังไฟสูงสุดจะอยู่ที่ 7.5 วัตต์ ถามว่าได้ถึงระดับนี้ไหม ก็ต้องบอกว่าถึงจริงๆนะครับส่วนในฝั่งของสมาร์ทโฟน Android นะครับความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่ 10 วัตต์นะครับ และนี่นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่นำมาให้ชมกันนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราฆ่าเชื้อโรค และก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ในยุคที่เรากำลังเผชิญอยู่กับโควิด -19 แล้วก็ผมมองว่าณปัจจุบันนี่แหละหลังจากที่เราเจอวิกฤตแบบนี้มันจะทำให้เราตระหนักมากขึ้นถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับถึงเรื่องความสะอาด ที่มากขึ้น หวังว่ารีวิวรอบนี้ครับจะตอบโจทย์นะครับแล้วก็ตอบคำถามของใครหลายๆ คน ถ้าเผื่อว่าเรามาดูว่าเราจะเลือกรุ่นไหนดีนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ฆ่าเชื้อโรค แล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับจากฝั่งของโมแมกที่มีอยู่ให้เลือกทั้งหมดถึง 3 รูปแบบ ผมสรุปให้ฟังกันในคลิปนี้แล้วนะครับ ถ้าใครสนใจครับสามารถตามไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ v e g a n c o m นะครับ โดยราคาของแต่ละรุ่นผมนำราคาล่าสุดมาให้กันชมนะครับ ในรุ่น UVC Pen นะครับราคาจะจัดจำหน่ายอยู่ที่ 990 บาท แล้วก็รุ่นที่เป็น UV Box นะครับตัวกล่องใหญ่ ที่ไม่ได้ชาร์จไร้สายนะราคาจะอยู่ที่ 990 บาทเหมือนกันครับส่วนรุ่นที่ชาร์จไร้สายได้ด้วยนะครับ Power UV Box ตัวนั้น ราคาจะอยู่ที่ 1,490 บาทนะครับได้แทนชาร์จด้วยแล้วก็ได้กล่องสำหรับการฆ่าเชื้อ UV ด้วย และพิเศษสำหรับแฟนๆ iMode นะครับเรามีโค้ดส่วนลดให้ทั้งหมดถึง 200 บาทนะครับในการสั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์ โดยใส่รหัส MMOL 2 0 ในการสั่งซื้อสินค้าของ Momac ในหมวด Health and Care นะครับ โดยโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ถึงสิ้นเดือนกันยายน ของปี 2020 นี้นะครับ โอเคครับ หวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์ในลักษณะนี้อยู่นะครับ ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับ คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เอาไว้นะครับ แล้วเดี๋ยวยังไงผมจะตามมาตอบให้นะครับ ส่วนลิงก์การสั่งซื้อของทุกรุ่นผมจะแนบไว้ที่ใต้คลิปนี้ยังไงก็ตามไปดูอีกทีหนึ่งนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ ไว้เดี๋ยวพบกันในรีวิวรอบหน้า สำหรับวันนี้ผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ